จำกัดความของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ ก็จะหมายถึงหลักจริยธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคำว่าดีชั่ว ถูกผิดควรหรือไม่ควรนะคะ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว การระบุว่าการกระทำสิ่งใดที่ผิดจริยธรรมนั้นอาจจะไม่ชัดเจน เพราะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละสังคมด้วยค่ะ